ดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนบทเรียนใหม่นะคะในบทเรียนที่ชื่อว่าการกำหนดกลยุทธ์นะคะ การที่เราจะทำธุรกิจได้นั้นนะคะ เราจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์นะคะ อันนี้ถือได้ว่าเป็นเทคนิคนะคะของการที่เราเนี่ยจะต้องทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นคำว่ากลยุทธ์นะคะ มันเป็นสิ่งที่ยากหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า strategy เพราะฉะนั้นก็จะมีขบวนการในการที่จะดำเนินการ อาจารย์อยากให้เริ่มต้นในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะ ว่ากลยุทธ์ก็คือกลวิธีนะคะในการดำเนินธุรกิจตัวแรกนะคะ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเป็นผู้ที่จะกำหนดธุรกิจ หรือจะมีในฐานะผู้จัดการมีส่วนร่วมนะคะ อันนี้อยากให้ทำความเข้าใจว่า สิ่งที่อยู่ในองค์ประกอบของการกำหนดธุรกิจนะคะ ก็จะเริ่มต้นในเรื่องของคำว่าวิชั่นวิชั่นคืออะไรภาษาไทยเราใช้คำว่าวิสัยทัศน์วันนี้เราจะได้ยินตลอดเวลาว่าวิชั่นของผู้นำนะคะ หมายถึงอะไรคะหมายถึงการที่เราหรือผู้นำ หรือเจ้าของมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน อาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันก็ได้ค่ะว่าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งนะคะเราอยากจะ สามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะคะ แต่ต้องเป็นลักษณะของผู้นำในกิจกรรมนั้นๆนะคะ หากเราจะยกตัวอย่างประกอบนะคะ ในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์ อาจารย์จะยกตัวอย่างประกอบนะคะ ว่าวิสัยทัศน์ที่เราจะดำเนินการในธุรกิจสปาเราก็จะบอกว่าเราจะเป็นผู้นำของสปายุคใหม่ด้านการให้บริการ เสมือนการเดินทางไปยังสปาทั่วโลก นั่นหมายถึงยังไงคะ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเอง ให้เปรียบเสมือนของการที่ผู้ที่มาใช้บริการหรือลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วได้รู้สึกว่าไปทั่วโลกนะคะนี่คือเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ผู้ ประกอบการหรือเจ้าของผู้นำนะคะอยากจะให้เป็นนะคะะเมื่อเรากำหนดวิสัยทัศน์ได้แล้ว ตัวถัดมาในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจก็คือการที่เราจะต้องสร้างภารกิจกันค่ะ ภารกิจคืออะไรภารกิจคือวิชั่นนะคะหรือวิชั่นก็คือภารกิจ อีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินคู่กับมิชชั่นก็คือ พันธกิจนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าเมื่อเรารู้ว่าเราอ่ะอยากจะเป็นผู้นำเรื่องของการเป็นผู้นำของสปายุคใหม่ เรื่องของการบริการนะคะเปรียบไปยังทั่วโลก เพราะฉะนั้นภารกิจหมายถึงหน้าที่หน้าที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตอบโจทย์ของ วิชั่นตรงตรงนั้นก็คือเป็นผู้นำภารกิจถ้าเรามาแตกโจทย์ก็คือหน้าที่หน้าที่ของสถานประกอบการทำอะไรคะให้บริการทำหน้าที่อะไรคะพัฒนาการให้บริการใหม่ ๆ หน้าที่อะไรคะ หารูปแบบในเรื่องของการที่จะสร้างให้คนเนี่ย ประทับใจและมีความรู้สึกได้ว่าโอเคฉันเข้ามาแล้วฉันรู้สึกถึงความหลากหลายมีความแตกต่างนะคะ วิธีการเขียนนะคะในเรื่องของการเขียนภารกิจหรือมิชชั่น อบโจทย์วิชั่นของเรานะคะ เมื่อกี้เราเขียนวิชั่นไปแล้วนะคะ ภารกิจที่จะเขียนก็คือ 1 หน้าที่ก็คือพัฒนารูปแบบบริการและสถานที่ให้เป็นรูปแบบระดับโลกค่ะ 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ สมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะคะ 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการให้บริการที่แตกต่างระดับโลกนะคะ อันนี้คือหน้าที่ 3 ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของวิชั่นได้แล้วค่ะ เมื่อเรากำหนดภารกิจได้แล้วตัวถัดมาสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเราเรียกว่า เป้าหมาย เป้าหมายเราจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ เป้าหมายตัวแรกคือเป้าหมายทั่วไป เป้าหมายคืออะไรสิ่งที่ ช่วยในการตอบโจทย์ภารกิจนะคะ อันนี้จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะว่าการกำหนดเป้าหมายก็คือการกำหนด ที่มีตัวชี้วัดนับได้นะคะ ตัวที่ถัดมาในเรื่องของเป้าหมายที่อาจารย์อยากให้เรียนรู้ก็คือการกำหนดเป้าหมายเชิงธุรกิจหรือกลวิธี อันนี้เป็นเรื่องของการเน้นกลวิธีให้ได้เป้าหมายที่มันอาจจะดูยากแต่ทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมีมากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตอบโจทย์ภารกิจเรานะคะ เราก็จะมากำหนดเป้าหมายอาจารย์จะยกตัวอย่างประกอบนะคะว่าอย่างการกำหนดเป้าหมายทั่วไป เราอาจจะบอกได้ว่า เป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพบริการสปาที่แตกต่าง ที่มีผู้ใช้บริการตอบความพึงพอใจได้ และเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 100%นะคะ อันนี้ก็ทำให้เราตอบโจทย์ ในเรื่องของภารกิจเราได้ เป้าหมายเชิงธุรกิจหรือกลวิธีตรงนี้นะคะ เราก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาการให้บริการในแต่ละวิธีนะคะที่เป็นรูปแบบที่ใช้นวัตกรรมมาผสมผสานกันให้ได้มาตรฐาน 100%นะคะ ส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดแผนระยะสั้นหรือการทำงานต่าง ๆ ซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะ เราจะต้องมีการเขียนรูปแบบของ บริการซึ่งจะหารูปแบบบริการที่มันมีความหลากหลายนะคะ หมายถึงว่าต้องทำยังไงคะ เมื่อเราตั้งโจทย์ของเราในเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าเราจะต้องเป็นผู้นำนะคะ เราจะต้องมีภารกิจคือเป็นเรื่องของรูปแบบการให้บริการเป็นโจทย์มาแล้วนะคะ 1 ตัวยกตัวอย่าง เราก็จะมาตั้งแผนระยะสั้นของเราว่าไอ้แผนรูปแบบบริการเนี่ย เราจะต้องทำยังไงหาสำรวจแล้วก็มาตั้งโจทย์ หลังจากนั้นเราก็ทำการฝึกอบรมนะคะ เราจะบอกว่าระยะชั้นในในกิจกรรมแรกเราจะทำการฝึกอบรมพนักงานของเราเนี่ยค่ะ ใหม่ทุก 3 เดือนนะคะ พร้อมทั้งการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน อย่างเช่นสามารถที่จะนวดให้ได้ตามรูปแบบอย่างที่นี่ก็จะมีรูปแบบของสวีดิชนะคะ การนวดสวีดิชค่ะ อันนี้เป็นแบบการนวดตะวันตก เพราะฉะนั้นมันก็จะมีรูปแบบซิกเนเจอร์ของมันอาจจะเป็นท่า ทั้งหมดขบวนการ 20 กระบวนการ ในการให้บริการกับลูกค้า เราก็จะมาตั้งมาตรฐานว่าเป็นรูปแบบที่ยากอยู่พอสมควรนะคะอ่ะการนวดแบบญี่ปุ่น สมมุติถ้าเป็นเรื่องของการนวดแบบญี่ปุ่น เราจะทํำยังไงพนักงานจำรูปแบบของการนวดแบบญี่ปุ่นว่าถ้านวดแบบนี้ อารมณ์แบบนี้การลงน้ำหนักแบบนี้ ขบวนท่าอาจจะมีประมาณ 15 กระบวนท่าทํำยังไงให้พนักงานเราจำได้เราก็ต้องบอกว่า เขาจะมีการฝึกอบรมพนักงานใหม่นะคะ ทุก ๆ 3 เดือนแล้วก็ทำการประเมิน รูปแบบของบริการที่อยากจะอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ นะคะพัฒนานวัตกรรมเรื่องวัตถุดิบสมุนไพรเราจะตั้งส่วนงานของการผลิตตรงนี้ขึ้นมาว่า เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่นำสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ หรือภารกิจที่ดูแล้ว อาจจะรู้สึกโอเคประทับใจอย่างที่นี่นะคะ บัวสปาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากบัวนะคะ อาจจะมีเรื่องของเกสรบัว ตัวกลีบบัว เขาเรียกว่าสรรพคุณนะคะ สิ่งเหล่านี้มา ประยุกต์โดยใช้การวิจัยแล้วสร้างเป็นนวัตกรรมออกมาเป็นในรูปแบบของโลชั่น ครีมบำรุง เซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้า ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในการผ่อนคลายต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือ 1 ตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะกำหนดขึ้นมาได้ อาจารย์จะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ของข้าว ข้าวเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว อยู่ในพื้นที่ถามว่าเราดูจากอะไรดูจากในพื้นที่ของจังหวัดปทุมเนี่ยค่ะ ตัวหนึ่งก็คือจะปลูกข้าวเยอะพอปลูกข้าวเยอะมันเลยทำให้เป็นข้อสังเกตว่าเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นได้เราก็เลยมาตั้งอยู่ในแผนระยะสั้น ก็ตอบโจทย์ที่จะทำหานวัตกรรมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะ เข้ามาแล้วทำเป็นรูปแบบของการให้บริการก็โลชั่นสครับ ครีมอาบน้ำแชมพูสระผมครีมนวดผม เจลล้างหน้า ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เราผลิตออกมา ซึ่งอาจจะมากำหนดว่าเราจะดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 2 ปีก็ได้ อันนี้อาจจะดูยากหน่อยแล้วก็กำหนดเวลาไปนะคะ อีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องสมุนไพรอย่างเช่น ในการนวดเราก็จะมีเรื่องของลูกประครบใช่ไหมคะ ลูกประครบเนี่ยเราอาจจะมีนวัตกรรมตอนนี้ก็ทางวิทยาลัยเองก็คิดได้และก็นำมาใช้ในบัวสปา ก็คือเป็นเรื่องของแผ่นประครบนะคะ สามารถที่จะประครบแปะ แล้วก็ช่วยผ่อนคลายแล้วก็คือลูกประคบจะเป็นลูกกลมๆการพกพาก็จะลำบาก เพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เรามาแปรรูปในวัตถุดิบสมุนไพรเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แผ่นแปะมันจะเป็นลักษณะของการมีแผ่นกาว แล้วก็มีตัวยาอยู่ในแผ่นกาวตัวนั้น ก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีตัวนี้มาสนับสนุนในเรื่องของการให้บริการที่แตกต่างนะคะ อันนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนของการตอบโจทย์นะคะ ไปตอบ โจทย์เชิงกลยุทธ์นำไปสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์นะคะ อันนี้คือวิธีการอย่างหนึ่ง เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะ ยังไงอาจารย์ก็อยากให้ไปทบทวนและอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะคะ ขอบพระคุณค่ะ